วัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งกล่องข้อความ หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า text box นะคะ กล่องข้อความคือรูปวาดทรงสี่เหลี่ยมนะคะที่สามารถพิมพ์ข้อความใส่ลงไป สามารถตกแต่งสีพื้น เส้นขอบ และเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระเหมือนวัตถุนะคะ ดังนั้นถือได้ว่ากล่องข้อความเป็นรูปวาดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการพิมพ์ข้อความ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลต่อเส้นบรรทัดในงานเอกสาร ผู้ใช้สามารถแทรกของข้อความได้โดยวิธีการทำดังนี้นะคะ คลิกที่แท็บ Insert นะคะ แล้วเลือก Text Box ค่ะ คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะจากรายการนะคะ เพื่อวาดขนาด เองนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์ข้อความลงไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ การปรับแต่งข้อความนะคะโดยการใช้ Darwin Tune นะคะ เราสามารถเลือกและปรับแต่งข้อความ ได้ตามความต้องการได้เลยค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวไว้นี้นะคะก็คือ การใช้หัวข้อในการปรับแต่งรูปวาดหรือรูปทรงนะคะ โดยใช้ดาวิ i n t o o นะคะ ได้เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุอื่นๆ เช่นกันค่ะ